วิชานี้การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์นะครับและรีเลย์ก็ผู้สอนก็คือผมนะครับกิรติถ้าจะโทรศัพท์ภายในก็เบอร์ 2259 นะครับ 2259 แล้วก็อีเมลอีเมลก็กิรติจุด ch at spu ac th นะครับคิดว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเคยเรียนด้วยกันมาบ้างนะครับอ่า ตัวนี้ถ้าเป็นรหัสเดิมนะครับ EEM 477คิดว่าภาคเทอมนี้คงไม่มีนะครับ บางเทอมก็จะมีคนมาเรียนมาขอเรียน EEM 477ด้วยนะครับพวกตกค้างนะครับ วิชาบังคับก่อนก็คือวิชา EEG 351 EEG 456ก็บังคับก่อนด้วย EEG 351คือวิชาของอาจารย์วันชัยนะครับกลุ่มเรียนเทอมนี้นะครับ ตอนเช้าใช่ไหมครับ ที่เรามาเจอกันอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆผมนะครับ ก็ลองไปดูได้ อีเมลอีกอันหนึ่งที่ ผมตั้งไว้ eeg 4 5 6 at gmail com นะครับ บางครั้งอาจจะใช้อีเมลนี้ได้นะครับ แต่อีเมลที่ผมใช้ประจำก็คือ อีเมลกิรติจุด ch นะครับ แล้วก็มีจุด chk at gmail ด้วย แต่ว่าสำหรับวิชานี้โดยเฉพาะเนี่ยอาจจะใช้ 456 นะครับซึ่งโดย ทั่วๆไปถ้าไม่ได้เปิดวิชานี้สอนเนี่ย ผมก็จะไม่เปิดอีเมลนี้เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมกำหนดเรื่องการส่งงานทางเมลอะไรขึ้นมาเนี่ย ผมอาจจะระบุให้เป็นส่งทาง eeg 4 5 6 at gmail com นะครับหรืออาจจะมีคำถามอะไรส่งมาทางอีเมลสะดวกทางอีเมลก็ได้นะครับ แล้วก็จริงๆมี Facebook ด้วยนะครับ เป็นแฟนเพจ eeg 4 5 6ด้วย เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ คำอธิบายรายวิชานะครับ อันนี้ก็เขียนตามสภาวิศวกรนะครับ ว่าวิชานี้จะเรียนอะไรบ้าง แล้วก็วิชานี้ต้องสอบต้องสอบข้อสอบสภานะฮะอยู่ใน 4 ตัวหลัง อยู่ในกลุ่มวิชา 4 ตัวหลัง งั้นเนื้อหานะครับของตัว protection เนี่ยก็คืออันแรกเขาจะให้พูดถึงเรื่องสาเหตุและสถิติการทำงานผิดพลาดในระบบไฟฟ้า เรื่องกฎการใช้รีเลย์ป้องกันนะครับพื้นฐานของรีเลย์ป้องกันความต้องการในการใช้รีเลย์ป้องกันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอินโทรดักชันว่าทำไมเราต้องใช้รีเลย์ใช่ไหมครับ ความผิดปกติในระบบไฟฟ้ามีกี่แบบอะไรบ้าง อันไหนเกิดบ่อยไม่บ่อย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องทั่วๆ ไปนะครับ คนที่ทำงานทางด้านไฟฟ้ากำลังก็พอจะนึกภาพออกอยู่แล้วนะครับแล้วมาก็จะเขาให้พูดถึงตัวออันที่สองนะครับคือโครงสร้าง ของรีเลย์แล้วก็คุณสมบัติของรีเลย์ตัวรีเลย์ในที่นี้ก็คือรีเลย์ป้องกันนะครับคือรีเลย์มันทำงานเนี่ยถ้ารู้จักรีเลย์กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับตัวรีเลย์เนี่ยคืออุปกรณ์จ่ายไฟเข้าไปสวิตช์จะแตะใช่ไหมครับแต่รีเลย์ที่ใช้ในการป้องกันเนี่ยต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเช่นกระแสต้องถึงจุดที่ตัวตัวรีเลย์ถูกปรับตั้งไว้ใช่ไหมครับหรือเวลาด้วยมีทั้งกระแสและเวลามาเกี่ยวข้องนะครับ นั้นถ้าเกิดเป็นรีเลย์คอนโทรลเราจ่ายไปปั๊บ มันก็ทำงานทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นรีเลย์ป้องกันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของการป้องกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับพูดถึงรีเลย์ป้องกันกระแสเกินโอเวอร์คร์เลนรีเลย์นะครับอันนี้เป็นตัวการป้องกันพื้นฐานเป็นตัวหลักที่ระบบป้องกันเนี่ยทุกระบบเลยต้องมีเป็นขั้นแรกเลยนะครับเป็นอย่างน้อยว่าเราต้องมีการป้องกันกระแสเกิน ถ้าระบบเล็กๆ ใช้อะไรครับ จะฟิวตัวเล็กใช่ไหมครับอย่างน้อยทุกอย่างอุปกรณ์แต่ละอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ย ตามหลักจริงๆ แล้วเป็นไงครับมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกันถูกไหมครับมีฟิวถ้าระบบต่ำไม่ใหญ่มากนะครับแรงดันต่ำอะไรใช้อะไรครับสซกิตเบรกเกอร์ถูกไหมครับสซกิตเบรกเกอร์ก็จะเป็นตัวตัดเวลากระแสเกินถูกไหมครับใช้อาจจะเป็น MCCB ถ้าใหญ่ขึ้นมาอีก ระบบใหญ่ๆ ในระบบไฟฟ้ากำลังใหญ่ๆเราก็จะใช้ รีเลย์นะครับ เป็นรีเลย์ป้องกันที่รับสัญญาณจาก CT จาก PT นะครับ ถ้ากระแสเกินก็รับสัญญาณจาก CT เป็นหลักนะครับ อันนี้แล้วก็การป้องกันการลักวงจรลงดินนะครับ การคือกาวฟอลนะแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นตัวอุปกรณ์ที่สำคัญสำคัญหม้อแปลงตัวใหญ่ๆเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่ๆจะมีการป้องกันที่เรียกว่า differential protection หรือ relay ผลต่าง การป้องกันแบบผลต่างนะครับ แล้วก็การป้องกันถัดมาที่พูดถึงก็เป็นรีเลย์นำร่อง หรือไพลอตรีเลย์อันนี้ส่วนใหญ่ใช้ในระบบไฟฟ้ากำลังระบบสายส่งนะครับการป้องกันนำร่องกับรีเลย์ระยะทางคือ impedance relay นะครับสองอย่างนี้ใช้ในส่วนใหญ่ใช้ในสายส่งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถ้าเกิดว่าในการทำงานถ้าไม่ได้อยู่การไฟฟ้าเนี่ยก็คงจะเจอรีเลย์กระแสเกินรีเลย์ผลต่างเนี่ยเป็นไปได้หม้อแปลงลูกใหญ่ ๆตามโรงงานเนี่ยมีรีเลย์ differential relay อยู่แล้วนะครับ ส่วนรีเลย์นำร่องรีเลย์ระยะทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทางการไฟฟ้าเขาจะเป็นคนใช้งานเป็นส่วนมากนะครับ แล้วก็มาเรื่องการป้องกันเฉพาะอุปกรณ์เฉพาะนะครับ ในที่นี้เขาเน้นอยู่ 3 ตัว 3 ตัวก็คือหม้อแปลงการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็การป้องกันบัสบาร์นะครับการป้องกันบัสบาร์อีก3 เรื่องนะครับ แต่ว่าผมก็อาจจะเพิ่มเรื่องการป้องกันมอเตอร์เข้าไปให้นะครับ มอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมี อันนี้ก็คือข้อกำหนดที่สภาวิศวกรเขาใส่มานะครับ แต่ในข้อสอบก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับ อย่างเช่นเขามีเรื่อง CT เรื่องหม้อแปลงกระแสเวลาที่เรียนใน lab มีหม้อแปลงกระแสจำได้ไหมครับเทอมก่อนนะครับ CT เนี้ยผมก็ใส่ไว้ในบทที่3นะมีบทที่ 3 ที่เรียนเรื่อง CT เรื่องมอเตอร์ก็มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาข้อสอบเนี่ยนะครับของสภาวิศวกรเนี่ยมาประกอบด้วยนะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ทีนี้มาดูวัตถุประสงค์นะครับ ก็อันแรกเราควรจะทราบนะครับสถิติสาเหตุการทำงานสถิติในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยกฎของการใช้ดีเลย์ป้องกันคืออะไรมีฟอลมีอะไรบ้างนะครับ เราจะป้องกันยังไง อันนี้คือภาพรวมทั่วๆ ไปนะครับ แล้วก็ให้เข้าใจหลักการพื้นฐาน รีเลย์ทำงานยังไงนะครับ มีกี่ประเภทคุณสมบัติมันคืออะไร รีเลย์ต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับ อันนี้น่าจะอยู่ในครั้งหน้านะครับ เสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจหลักการป้องกันการลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังก็คือ over current protection นะ over current protection นี้ต้องมีในทุกระบบเลยระบบใหญ่ระบบเล็กต้องมี over current protection ก่อนใช่ไหมครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าระบบนั้นสำคัญมากๆ หรือถ้าเกิดมันเสียหายแล้วมันซ่อมแพงมากเนี่ยก็อาจจะมีการป้องกันอย่างอื่นเพิ่มเข้าไป เช่น differential relay pilot relay แล้วก็ distance relay นะครับ distance relay หรือ relay ระยะทางนะถัดมานะครับเราจะพูดถึงการป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวตัวหรือเรียกว่า unit protection นะครับการ protection นี้ก็จะมี 2 หลักนะครับคือการป้องกันการลัดวงจร ก็คือการป้องกันการลัดวงจรเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของอะไรครับเราจะต้องเอากระแสลัดวงจรมาใช้ในประกอบการพิจารณาใช่ไหมว่าตอนนี้ลัดวงจรแล้วรีเลย์ให้ตัด กับอีกอันนึงคือการป้องกันตัวอุปกรณ์เป็นตัวตัวอย่างในที่นี้นะครับที่เขียนไว้มีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลง มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีมอเตอร์มีการป้องกันบัสนะครับอุปกรณ์เป็นตัวตัวหมายความว่า กระแสลัดวงจรจะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแต่ถ้า ถ้าเกิดตัวอุปกรณ์นั้นมีกระแสเกินกว่าพิกัดมันเป็นไงครับ ต้องตัดวงจร จริงไหมครับ อย่างเช่นถ้าเราป้องกันการรัดวงจรเราคำนวณกระแสรัดวงจรได้หนึ่งสมมติ100แอมป์เนี่ยเราก็จะเซตรีเลย์เนี่ยให้มันตัดก่อน 100 จริงไหมครับ ว่ามันรัดวงจรแล้วมันต้องตัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าหม้อแปลงเราทนได้ สมมุติว่าหม้อแปลงเราทนได้30แอมป์ เราไม่ต้องคำนึงถึงว่ากระแสรับวงจรจะเป็นเท่าไหร่ แต่เราจะเอา 30 แอมป์มาพิจารณา ถูกไหมครับ เพราะเราจะป้องกันหม้อแปลงลูกนี้ใช่ไหมถูกไหมครับ หม้อแปลงลูกนี้ทนได้ 30 แอมป์เพราะเราก็จะเซตการระบบป้องกันเราเนี่ยอย่าให้หม้อแปลงเนี่ยโอเวอร์โหลด ถูกไหมอย่าให้หม้อแปลงโอเวอร์โหลดเนั้นการป้องกันที่เป็นอุปกรณ์เป็นตัวตัวเนี่ยเราก็จะเน้นป้องกันตัวอุปกรณ์นะครับ เราจะเน้นไปที่ว่าอุปกรณ์เนี่ยทนได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับ ป้องกันอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับ หรือการลัดวงจรที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็มีวิธีการตรวจสอบนะครับที่เฉพาะเฉพาะตัวเลยนะครับ เช่นใช้ differential relay อะไรพวกนี้ใช้ thermal sensor อะไรพวกนี้นะครับ ในการป้องกัน โอเคนะครับ วิชาบังคับก่อนนี่พูดไปแล้วนะครับ อ่า อันนี้นะครับน่าจะสนใจกันนะการประเมินผลนะครับวิชานี้ก็ผมตั้งไว้ตามเกณฑ์ ตั้งไว้ตามเกณฑ์ หมายความว่าวิชานี้จะมีการบ้านอาจจะมีเทสนะครับตุนไปก่อน 35เปอร์เซ็นต์35เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่ามีการบ้านนะครับ5 6 ครั้งนะครับครั้งละ4 5 คะแนนนะครับอาจจะมีเทสย่อยนะครับเทสย่อยก็ครั้งละเท่าพอกันใช่ไหมครับ4 5 คะแนนนะครับนั้น35 คะแนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาได้ได้แบบง่ายๆนะครับผมว่าง่าย นะครับมีกันบ้านนะครับก็ติ๊กกันบ้านส่งนะครับ ก็ทีละ4ี่ห้าแต้มนะครับคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมี assignment กันบ้านในลักษณะ assignment เช่นผมให้ไปพลอตกราฟนะครับใช้คอมพิวเตอร์พลอตกราฟของรีเลย์นะครับใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่มันใช้พลอตกราฟได้ อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มนี้ก็ ส่วนใหญ่คะแนนก็จะเทไปในทางการบ้านมากกว่านะครับ การเทสย่อยก็นานๆ ครั้งแล้วกันนะครับ อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะสอบมิดเทอม15เปอร์เซ็นต์สอบมิดเทอม15เปอร์เซ็นต์นะครับงั้นสอบมิดเทอมเนี่ยก็ไม่ถือเป็นการซ้อมนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันจะสอบตอนกลางเทอมใช่ไหมครับงั้นสอบตอนกลางเทอมแต่คะแนนมันก็ไม่ได้มากนักนะครับงั้นเนื้อหาบางครั้งอ่ะ ตอนไฟนอลก็อาจจะถูกดึงก่อนมิดเทอมมาออกบ้างนะครับ สุดท้ายก็ไปตอนไฟนอล 50%นะ50%ตอนปลายภาคนั้นคะแนนเก็บนะครับจนถึงปลายภาคนะฮะ จนถึงปลายภาคณนะวันที่สอบปลายภาคเนี่ยผมก็คาดหวังว่านะครับ 35%เนี่ยน่าจะเกือบเต็มก่อน ใช่ไหมครับ ถ้ามิดเทอมได้สักครึ่งหนึ่งนะครับ น่าจะสักครึ่งหนึ่งเนี่ย น่าจะมีคะแนนกันสี่สิบขึ้นไป ใช่ไหมครับ มาสอบเนี่ยมาสอบเพื่อว่าจะเอาเกรดอะไรนะคือไม่อยากให้มีตกอยู่แล้วนะครับ วิชาผมเนี่ย มันเป็นวิชาปีสุดท้ายเข้าไหมครับนั้นพอนึกภาพออกใช่ไหมฮะนั้นพวกการบ้านอะไรก็ตามตามมาส่งนะครับ บางคนก็ทยอยส่งมานะครับ แต่ถ้าจะจะให้เบาๆไม่ต้องไม่ต้องทำมากๆ ในตอนปลายเทอมเนี่ยทยอยส่งมาเลยนะครับมันก็จะช่วยช่วยแบ่งเบา ตอนปลายเทอมจะได้อ่านหนังสือเอา 50%เ นะครับงั้นตรงนี้ก็จะมีการบ้านก็จะผมจะทยอยให้ไปนะครับ เทสอาจจะมีบ้างเี็มีใครสงสัยไหมครับนั้นในคะแนนนะครับอย่างที่ผมว่านะครับ50%ของคะแนนเก็บเนี่ย น่าจะตุนไว้ก่อนนะครับสัก 40 อะไรเงี้ยนะครับ 40แล้วก็ปลายภาคอีกทีหนึ่งนะครับเอกสารประกอบการสอนก็คืออที่ผม เขียนขึ้นมาสำหรับวิชานี้โดยเฉพาะเลยนะครับ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ถ้าเป็นหนังสือก็คืออยู่ที่สูตรหนังสือหน้าปกสีแดงนะครับ เอกสารคำสอนก็คือโหลดได้ จากระบบ e-learning นะครับหรือว่าเมื่อกี้ผมโหลดมาใส่เครื่องนี้แล้วนะครับใครที่ไม่สะดวกล็อกอิน แต่ก็อยากให้ลองเข้าไปดูนะครับ ล็อกอินเข้าไปใน e-learning มันจะมีอย่างอื่นด้วย อย่างการบันทึกการสอนครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ข้างใน e-learning อีกทีหนึ่งนะครับ ถัดมาเทคบุ๊กเล่มหนึ่งนะครับที่แนะนำว่าอ่านง่ายดีนะครับ คือ power system relaying นะครับ power system relaying นะครับเล่มนี้นะครับก็ห้องสมุดไม่แน่ใจมีไหมนะครับ ไปลองดูนะครับ แล้วก็ถ้าจะอ่านอย่างอื่นเพิ่มนะครับ อาจจะไปดูงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้าน protection นะครับ อาจจะไปดู power system power delivery นะครับ attribute e transaction on power delivery หรือเทคอีกเล่มหนึ่งก็อาจจะอ่านนอกเวลาได้นะครับ power system protection and switch gear นะครับ อันนี้ก็ได้ จริงๆก็จะมี standard ด้วยนะครับ standard ของ IEEE นะครับ standard ที่เป็นทางด้าน protection นะครับผมผมลืมเขียนไว้ แต่ผมเอามาให้ดูคราวหน้าแล้วกันนะครับ หัวข้อการสอนตามนี้นะครับ ก็วันนี้ก็คือวันครั้งแรกนะ แนะนำบทเรียนนะครับ โครงสร้างผมจะพูดถึงโครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง แล้วก็การเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับ แต่ว่าผ่าน EEG 351 มาแล้วคิดว่าอาจารย์วันชัยนี่แกพา overview หมดแล้วนะครับใน power system นะครับเสร็จแล้วก็จะพูดถึงประเภทและหลักการทำงานของรีเลย์นะครับ ถ้าวางแผนไว้ไม่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นข่าวหน้านะครับ มาลงว่ารีเลย์เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับ มันมีแบบ รีเลย์แบบเหนี่ยวนำ รีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์แบบไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแต่ละอย่างทำงานในทำนองไหนนะครับ ก็จริงๆสิ่งเหล่านี้ข้อสอบตอนสอบขอใบอนุญาตเนี่ย เขาจะถามมาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมโชว์ข้อสอบเป็นตัวอย่าง เดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันหม้อแปลงกระแสหม้อแปลงแรงดันนะครับ CT กับ PT อันนี้จะอยู่ในการบรรยายครั้งที่3นะครับการบรรยายครั้งที่ 3 โดยปกตินะครับ ถัดไปนะครับ การบรรยายครั้งที่ 4 อาจจะ 4 และ 5 นะครับ เพราะว่าครั้งเดียวจะไม่จบคือการป้องกันกระแสเกิน การป้องกันกระแสเกิน และการป้องกันกระแสลักวงจรลงดินคือกาวฟอลนะครับ อย่างเนี้ยก็คืออที่แน่ๆก็จะมิดเทอมจะแถวๆนี้แหละนะครับ4 5นะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่มีงดไม่มีอะไร เราก็อาจจะจบตรงเนี้ยพอดีก่อนมิดเทอมนะครับ ก็คือเรื่องที่ 4 การป้องกันกระแสเกินก็คือต้องทำโคดิเนชันต้องทำอะไรด้วยนะครับ เกี่ยวกับโอเวอร์เคอร์เรนต์โปรเทคชันนะครับก็จะอิงไปที่มาตรฐาน IEC กับ ANSI Standard นะครับ IEC กับ ANSI Standard แล้วเรื่องนี้เนี่ยในข้อสอบสภาเนี่ยออกออกเยอะมากเลยนะครับ ออกเยอะๆแต่เป็นคำถามแบบ ยิบย่อยอะนะครับกระแสเท่านี้เซตรีเลย์เท่านี้คือถ้าเกิดเข้าใจหลักการเนี่ยจะทำได้หมดเลยนะครับจะทำได้หมดเลยเพราะมันเป็นข้อสอบประเภทความเข้าใจ ไม่ใช่ความจำนแล้วผมจะโชว์ให้ดูนั้นถ้าถึงตรงเนี้ยเราก็จะน่าจะจบได้นะครับโดยปกติผมจบก่อนมิดเทอมนะครับถ้ายังมีเวลาอาจจะขึ้นขึ้นตัวการป้องกันระยะทางนะครับการป้องกันระยะทางคือ distance relay นะครับ distance relay เนี่ยการไฟฟ้าใช้ค่อนข้างเยอะ ถ้าใครอยู่การไฟฟ้าก็จะรู้นะ ถ้าใครอยู่กองกองป้องกันนะกองรีเลย์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้ดิสแทสรีเลย์ค่อนข้างมากเลยนะครับ ก็จะพูดถึงในการบรรยายครั้งประมาณครั้งที่ หลังมิดเทอมแถวแถวมิดเทอมอาจจะก่อนหรือหลังยังไม่แน่ใจนะครับมารอดูกัน แล้วก็การป้องกันนำร่อง Pilot Protection นะครับ Pilot Protection ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับ ที่เป็นการป้องกันสายส่งนะครับ ถัดมาก็พอหมดนะครับ การป้องกันแบบนำร่องแล้วเนี่ยมันก็จะจบเรื่องการป้องกันฟอลนะครับการป้องกันฟอลเสร็จแล้วเราจะมาดูอุปกรณ์เป็นตัวตัว อุปกรณ์เป็นตัวตัวนะครับ ที่พูดถึงในวิชานี้เนี่ยคืออุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ๆ ที่มันเวลามันมีปัญหาแล้วมันมีผลกับระบบไฟฟ้ากำลังนั่นเองนะครับ ประกอบด้วยเจเนเรเตอร์ จเนเรเตอร์นะครับก็คือที่ power plant นะครับมอเตอร์นะครับอาจจะเน้นมอเตอร์ตัวใหญ่ๆ นิดนึงนะครับหม้อแปลงหม้อแปลงกำลังนะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงนะครับงั้นวิชานี้จะเห็นว่ามันมีความรู้เรื่องแมชชีนอีกใช่ไหมครับแมชชีนารีตอนเรียนวิชา เครื่องจักรกลใช่ไหมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเครื่องจักรกล ใช่ไหมนะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงนะครับ เสร็จแล้วก็เป็นการป้องกันบัสบัสบาร์โปรเทคชั่น นะครับนั้นเนื้อหาน่าจะตามเนี้ยนะครับงั้นจะเอาแบบระยะใกล้ ๆก่อนนะครับ ก็เอาช่วงท่อนแรกก่อนนะครับ อย่างน้อย ๆ เนี่ย ในช่วงสองสามเดือนนี้ใช่ไหมครับหกเจ็ดครั้งแรกที่จะเรียนเนี่ย ในหกเจ็ดครั้งก่อนเนี่ยพยายามให้เข้าใจนะครับ เรื่อง over current protection นะครับว่าเป็นยังไงนะครับงั้นตัวเอกสารผมแล้วก็ ไอ้พวกชีตต่างๆนะครับ หรือว่าตัว powerpoint เนี่ย ผมจะทยอยอัปโหลดขึ้นไปให้อ่านนะครับ ดูล่วงหน้าได้ดูในบล็อกที่เป็นผมบรรยายนะในบล็อกเมื่อกี้นะครับ eeg 4 5 6 b l o g s p o t เนี่ยก็ดูล่วงหน้าได้นะครับงั้นถ้าได้ตรงเนี้ยก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาละนะครับ ส่วนหลังๆเป็นเนื้อหาแบบกึ่งๆ่งเข้าใจกึ่งๆ่งจำนิดๆนะครับอ่ะนี่มาเข้าเรื่องนะครับอ่า คตัวระบบไฟฟ้ากำลังนะครับ ก็คิดว่าอาจารย์วันชัยคงเกินไปเยอะแล้วนะครับ ในปัจจุบันเราก็ใช้สายส่งที่เป็นแรงสูงนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยระดับแรงดันอยู่ที่ 500 กิโลโวลต์ไม่สูงสุดอยู่ที่500กิโลโวลต์แล้วก็คิดว่าคงคงสูงสุดแค่นี้แหละนะครับ เราคงไม่จำเป็นต้องลงทุนใช้ 1,000 กิโลโวลต์อะไรนะครับนั้นโรงไฟฟ้าก็จะผลิตที่ระดับแรงดันไม่ไม่สูงมากนะครับ เต็มที่ก็อาจจะประมาณหลักสิบหลายๆสิบกิโลโวลต์นะครับ แล้วก็ใช้หม้อแปลงนะครับ แปลง แปลงขึ้นมา แปลงระดับแรงดันขึ้นมาให้สูงเพื่อส่งนะครับ พอใกล้ๆกลุ่มคนใช้ไฟฟ้า เนี่ยก็จะแปลงโลสเต็ปดาว ลงมาหม้อแปลงก็จะแปลงแรงดันลงมานะครับ อุตสาหกรรมรายใหญ่ๆ ก็อาจจะซื้อไฟฟ้าอาจจะ115กิโลโวลต์ก็ได้นะครับรายเล็กลงมาก็อาจจะ 22นะครับ22 24 กิโลโวลต์นะครับจนถึงผู้ใช้ ที่ระดับแรงดันต่ำตามบ้านคนหรือว่าโรงงานเล็กๆนะครับก็จะเป็นสามอาจจะเป็นแรงดันต่ำ เป็นแรงดันใช้งานนะครับ นี่ถามว่าประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยเราผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากอะไรมากที่สุดนะครับอของ e g a p นะครับเขาผลิตเองอยู่ที่ประมาณแค่ครึ่งเดียวเองในปัจจุบันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าเอกชนโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยมีสัดส่วนขายไฟเนี่ยประมาณ 35%เ นะครับ โรงไฟกับชนนี่ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะละนะครับนั้นการไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเองแล้วในช่วงหลัง เพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะดูแลเอง เหมือนกับจ้างคนอื่นมาลงทุนดีกว่านะครับโรงไฟกระชนรายใหญ่นะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับ บางเจ้าเนี่ยมีโรงไฟฟ้าในมือห้าหกโรงเลยนะครับเยอะแยะนะครับ อยู่ตามอยู่ที่ระยองอยู่ราชบุรีอะไรเงี้ยแล้ว SPP ก็คือผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็กนะครับรายเล็ก แล้วก็ซื้อขายกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอีกนิดหน่อย อันนี้ก็คือภาพรวมของไฟฟ้าในบ้านเรานะครับผลิตไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับใช้จากก๊าซเนี่ยประมาณ 70%ปัจจุบันประมาณ70%เป็นก๊าซนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นถ่านหิน 12%ถ่านหินนะครับประมาณเกือบ20%นะครับของอย่างรวมกันนะครับลิกไนท์กับโค น้ำหกเปอร์เซ็นเองนะครับ น้ำเนี่ยนิดเดียวนะครับ จากเขื่อนทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นสัดส่วนน้อยมากนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเป็นก๊าซส่วนมากเลยนะครับงั้นก็แล้วพวกโรงไฟฟ้าเอกชนส่วนใหญ่ก็จะผลิตจากก๊าซด้วยนะครับ เพราะว่ามันต้นทุนมันถูกถูกละในประเทศเราตอนนี้ถ้าผลิตจากก๊าซเนี่ยต้นทุนถูกสุดละนะครับนี่ระบบส่งนะครับก็ประเทศไทยนะครับ มีระดับแรงดัน115 230 500 นะครับ เรามี DC HVDC นะครับ ไทยกับมาเลนะเชื่อมต่อตรงไทยกับมาเล ระยะทางสั้นๆ นะครับ เอาไว้เป็นสนธิสัญญากันนะครับว่าใครมีปัญหาก็จะส่งไฟไปช่วยกัน นั้นที่ใช้สายส่ง DC เพราะว่ามันมันจะมีคอนเวอร์เตอร์สองด้านใช่ไหมครับ มีคอนเวอร์เตอร์สองด้าน นั้นมันก็จะแปลงสามารถ สามารถเรียกว่าควบคุมได้ว่าจะส่งกี่เมกะวัตต์ไปได้เลย นะครับนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ แต่ฝั่ง AC นี่จะคอนโทรลได้ยากเราคอนโทรลแรงดันไว้ครับ กระแสจะคอนโทรลโดยตรงไม่ได้นะครับนั้นส่งแรงระดับแรงดันสูงสูงเนี่ยเพื่อลดความสูญเสียนะครับ ก็คือ I กำลัง 2R V สูงสูง I ก็ลดลงนะ I ก็จะน้อยลง นั่นเองนะครับ อันนี้เป็นภาพตัวอย่างของระบบส่งนะของประเทศไทยเรานะครับ ก็จะเห็นว่าเรามี500 kV ตรงไหนบ้างครับ มีใครอยู่การไฟฟ้าไหมมีไหมมีนะครับห้าร้อยเควีก็จากแม่เมาะใช่ไหมแม่เมาะมาท่าตะโกมาวังน้อยนะครับ ก็กำลังจะมีเพิ่มนะครับ แล้วก็มี 230 นี่ก็จะเป็นโครงสร้างหลักของประเทศเลยเขาเรียก500กับ230นี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นแบ็กโบนเป็นแบ็กโบนของระบบนะครับ เป็นโครงสร้างหลักของระบบนะ ร้อยสิบห้าเนี่ยจะเป็นปลายทางละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแขนงนะครับ เป็นแบบเรเดียนนะครับเป็นแขนงที่อยู่ปลายทางนะตัวร้อยสิบห้านะครับ ตัวตรงเนี้ยจริงๆ ที่เห็นเส้นเดียวในปัจจุบันนี้มันพาราเลลกันเยอะเลยนะตรงเนี้ยนะครับ ตรงแถวหัวหินเนี่ยนะครับ อันนี้สายส่งดีซีตรงภาคใต้ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนตรงเนี้ยนะครับเชื่อมต่ออตรงภาคใต้ตรงนี้นะครับระยะทางแค่ร้อยประมาณร้อยกิโลนะครับ การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับ เขาจะใช้ระบบในลักษณะที่เป็นคอนโทรลด้วยระบบที่เราเรียกว่า SCADA SCADA ก็คือ Supervisory Control and Data Acquisition นะครับ หมายความว่า คนที่นั่งอยู่ในคอนโทรลรูมใช่ไหมครับสามารถที่จะมองเห็นว่าตอนนี้สถานีไหนเป็นยังไงนะครับ สถานีย่อยแต่ละที่เป็นยังไงแรงดันเป็นยังไงจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็สามารถเทคแอคชั่นในการคอนโทรลออกไปได้นะครับคอนโทรลได้นะครับเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีระบบมอนิเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ดูได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับ แต่ว่าก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับเซ็นเตอร์เขาก็อยู่ที่บางกลวยใช่ไหม คอนโทรลอยู่ศูนย์ควบคุมนะครับศูนย์ควบคุมอยู่ที่บางกลวย แล้วเขาก็มอนิเตอร์ในการควบคุมระบบได้นะครับ อันนี้คือในส่วนของระบบควบคุมนะครับระบบจำหน่ายนะครับ ระบบจำหน่ายนี้ก็มี 2 ส่วนใช่ไหมครับการไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคใช่ไหมครับที่นี้ก็มีเรากรุงเทพตัวอะไร แล้วภูมิภาคตัวอะไรนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนการใช้ไฟ อันนี้ความต้องการของประเทศนะครับ คงข้ามไปได้ ภูมิภาคนะครับภูมิภาคเนี่ยดูแลการจ่ายไฟให้กับต่างจังหวัดนะครับ ส่วนนครหลวงก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะครับของภูมิภาคเนี่ยแรงดันเขาอ้างอิงที่ประมาณส่วนใหญ่ เขาก็จะขายไฟ 22 กิโลโวลต์นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วก็แรงดันต่ำอ้างอิงที่ 400โวลต์นครหลวงเป็น 24 กิโลโวลต์นะครับทับ 416 นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่สี่ทับสี่ร้อยสิบหกทำไมไม่เหมือนกันรู้ไหมทราบไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับ แต่เขาพยายามทำให้เหมือนกันอยู่นะมันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกนะครับ ตอนที่เขาให้ที่ปรึกษาเนี่ยแหละครับคนละประเทศนะครับ มาช่วยดูให้เนี่ยครับมันเลยไม่เหมือนกันนะครับระบบจำหน่ายนะครับ ก็จะมีเป็นแบบแบบนี้เราเรียกว่าแบบเรเดียนนะครับ แบบแขนงนะครับ ถ้ามีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดนะครับเขาเรียกเป็นแบบเน็ตเวิร์กหรือเป็นแบบลูปนะครับการป้องกันนะครับ การป้องกันระบบเนี่ยสองอย่างเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับ ต้องดูต่างกันเพราะแบบนี้กระแสมันไหลทิศเดียวนะครับ อีกแบบนึงมัน กระแสถ้าเกิดฟอลเนี่ยกระแสมันไหลมาได้หลายทิศทางใช่ไหมครับเพราะมันเป็นโครงข่ายใช่ไหมครับกระแสฟอลมันก็ไหลมาที่จุดเกิดฟอลนะครับอ่ะอันนี้ผมข้ามไปละนะครับนครหลวงนะครับ ระดับแรงดันที่ reference ส่วนใหญ่ 24 นะครับ ภูมิภาคนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะขายไฟที่ 22 นะครับนี่มาดูในส่วนนี้นะครับ จริงๆแล้วผมจะพูดถึงพื้นฐานที่สำคัญที่จะใช้ในการเรียนวิชานี้นะครับ คงไม่ลงรายละเอียดนะครับ แต่อาจจะคล้ายๆ กับอาจจะมีโอกาสที่ผมจะพูดถึงแล้วก็อาจจะลองโน้ตไว้นะครับ แล้วก็จะกลับไปทวนนะครับ ไฟฟ้า กำลังเราเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับเป็นลูกคลื่นไซเวฟนะครับแต่เวลาเราคำนวณเราคำนวณได้ค่าที่เรียกว่าเฟเซอร์ยังจำได้อยู่ฮะวิชาเรื่องเฟเซอร์นะครับคือเราเอามุมเฟสที่มันชิปเนี่ย มาเขียนแสดงนะครับในรูปของคอมเพล็กซ์ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนนะครับส่วนค่าที่เราเอามาคำนวณนะครับ เป็นค่าที่เราค่า RMS นะครับจะเป็นค่าพีคหารด้วยรูทสองนั้นค่าที่เราคำนวณเนี่ยยังเราคำนวณ ไฟฟ้าที่ปลั๊กไฟนะครับ สมมุติเราอ้างอิงที่ 22ไอ้220 โวลต์ 220 โวลต์หมายถึงว่าค่า RMS ใช่ไหมครับ ค่า RMS ก็คือค่าที่ให้พลังงานเท่ากันกับไฟ DC ที่มีแรงดันเท่านั้นแหละ ถ้าเอาไปจ่ายให้กับตัวต้านทานนะครับ อ่านั้นตัวพีคจริงๆ มันก็คือรูทสคูณ220 นะครับนั้นพีคจริงๆ ก็คือรูทสคูณ220 นะครับ ถ้ามีมุมเฟส30 ก็หมายความว่ามันชิปเฟสนะครับไปจากจุดที่เราอ้างอิง 30 องศานะครับ ถ้าเขียนเป็นเฟเซอร์นะครับ มันก็จะเป็นเป็นลูกศรถูกไหมครับ เป็นเวกเตอร์นะครับที่ทำมุม 30 องศากับแกนอ้างอิงยังพอจำได้อยู่ไหมครับ อยู่ในวิชาเซอร์กิตนะครับงั้นส่วนนี้เรื่องการคำนวณแบบเฟเซอร์นะครับก็อาจจะลองไปทบทวนดูนะทบทวนดู นะครับนั้นถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่ผมว่านะครับ ถ้าเกิดเราคุยกันที่ 220 นะครับ 220 เนี่ยเป็น 220 IMF ใช่ไหมครับพีคจริงๆ มันจะสูงกว่านั้นนะครับพีคจริงๆก็คือหนึ่งกว่าๆ นะครับ คือรูทสองคูณ 220 นะครับ ตรงนี้นะครับนั้นถ้าเราวาดนะครับ มันก็จะมีขนาดวาดเวกเตอร์ของเฟเซอร์นะครับ แรงดันเฟเซอร์ก็จะมีขนาดเป็น 220 นะครับทำมุม 30 องศานะครับ ทำมุม 30 องศาหรือเราเขียนเป็นจำนวนเชิงซ้อนก็เป็น 220 คูณคอส30บวก j ไซน์30นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณในทางไฟฟ้ากำลังนะครับอันค่า IMS เนี่ยคือค่าที่เราเห็นนะครับเวลาเราใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆเนี่ยเราก็จะเห็นค่า RMS นะครับจริงๆแล้วก็ค่าจริง ๆ ที่เป็นลูกคลื่นไซเวฟเนี่ยต้องคูณด้วยรูทสองนะยอดแหลม ๆ มันจริงๆนะครับ เวลาจ่ายแรงดันให้กับตัวต้านทานเป็นไงครับ เราก็ใช้ค่าเฟเซอร์เนี่ยคูณได้เลยตรง ๆนะครับคำนวณแบบตรงๆได้ แต่เวลาเราจ่ายแรงดันให้กับตัวเหนี่ยวนำเป็นไงครับ การตอบสนองของตัวเหนี่ยวนำ v เท่ากับ LDI by dt เห็นไหมครับ v เท่ากับ LDI by dt เพราะฉะนั้นถ้ากระแสนะครับ กระแสมีลักษณะเป็นลูกคลื่นสัญญาณนะครับ เป็นสมมติเป็นโคไซน์แล้วชิปเฟสนะครับ LDI by DT เนี่ย เทอมนี้มันจะถูกดิฟนะครับ พอมันดิฟมันก็จะมี J โอเมก้านะครับ หลุดออกมา นะครับ อันนี้ผมไปเร็วๆ นิดหนึ่งนะครับ J โอเมก้าหลุดนั้นการที่เราคำนวณค่า L นะครับ เราจะใช้ เราสามารถคำนวณแบบเฟเซอร์ได้นะครับ ก็คือเป็น V แรงดันแบบเฟเซอร์ก็เท่ากับ J โอเมก้า L คูณ I กระแสในเทอมเฟเซอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี L นะครับการการตอบสนองของตัวเหนี่ยวนำนะครับ เราก็เอาสองพายเอฟใช่ไหมโอเมก้าคือ2พายเอฟคูณเฮนรี่ตัวนี้คืออะไรครับรีแอคแทนใช่ไหมรีแอคแทนคือ J คูณกับ2พาย FL โอเมก้าคือ2พาย FL นะครับอ่าอันนี้ก็ไปเร็วๆอาจจะงงผมว่าคุ้นๆใช่ไหมคุ้นๆ แต่จะจำได้ไม่หมดนะครับ ไม่เป็นไรนะครับโอเมก้าคือ2พาย FL ถ้าเป็น C นะครับ ถ้าเป็น C ความสัมพันธ์มัน I คือ C dV by dt ใช่ไหมครับ อันนี้จำได้ไหมครับจันปกิจแกน่าจะเคยให้ดูสมการนี้ C dV by dt ถ้าเราคำนวณแบบเฟเซอร์นะครับ แรงดัน V ก็คือลบ J ส่วนโอเมก้า C นะครับ อันนี้คือ xc นั่นเอง นี่คือค่า xc ใช่ไหมครับ ค่า xc ของตัวเก็บประจุนะครับ ทีนี้ไฟฟ้าที่ใช้นะครับเป็นระบบไฟฟ้า3เฟส โรงไฟฟ้า 3 เฟสที่เราใช้งานปัจจุบันนะครับก็จะชิปเฟสกัน 120นะครับอย่างเช่นเรามีแรงดัน VA VB VC นะครับถ้าต่อลักษณะนี้คือต่อโหลดแบบแบบ Y แบบ Y ถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปนะครับแรงดันนะครับความสัมพันธ์นะครับแรงดัน VAN ก็จะใช้เป็นแกนสมมติใช้เป็นมุมอ้างอิงนะครับ VBN ก็จะชิปเฟสนะ B ก็จะตามหลัง A มา 120 C ก็จะตามหลังไปอีก 120นะครับ อันนี้คือระบบไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน นั้นเวลาเราป้องกันก็คือ เราจะอาจจะอ้างอิงไปที่ระบบนี้ด้วยนะครับเวลาคำนวณนนะครับ แล้วถ้าเป็นไฟ3เฟสแบบสมดุล การคำนวณทำไงครับ ระบบไฟฟ้า3เฟสแบบสมดุลเนี่ย การคำนวณเราจะคำนวณแบบเปอร์เฟสนะครับ เราจะคำนวณแค่เฟสเดียวได้ จำได้ใช่ไหมเราจะคำนวณเปอร์เฟส เราจะคำนวณแบบเปอร์เฟกแล้วเปอร์ยูนิตได้ด้วยเปอร์ยูนิตก็ช่วยลดภาระในเรื่องการพิจารณาหม้อแปลงได้ ใช่ไหมครับ เรื่องของหม้อแปลงนะครับงั้น ถ้าเป็น3เฟสสมดุลเราจะคำนวณเราไม่จำเป็นต้องคำนวณแรงดันกระแสทุกเฟสนะครับ แต่เราคำนวณแรงดันกระแสเฟสใดเฟสหนึ่งไปนิวทรัลนะครับใช้ลายไปนิวทรัลเฟสเดียว ถ้ามันสมดุลนะถ้ามันสมดุลนะครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบปกติใช่ไหมครับปกติ แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดโฟลเนี่ยการคำนวณเปอร์เฟสก็จะ มีปัญหาทันทีนะครับอย่างเช่นลายทูลายเกิดลายทูลายเนี่ยทั้ง 3เฟสมันไม่สมดุลแล้วนะครับ แต่วิชานี้ไม่ได้พูดถึงการคำนวณฟอลไม่ได้พูดถึงการคำนวณฟอลก็ฟอลจะอยู่ใน 452 นะครับ ที่อีกวิชาหนึ่งนะครับ การคำนวณเปอร์เฟสเนี่ย ก็ต้องพิจารณาแรงดันเนี่ย เป็นเฟสกับนิวทรอลนะครับ แล้วก็แปลงโหลดที่เป็นเดลต้าทั้งหมดให้เป็น y ให้หมดนะครับ ก็คำนวณได้ละทำเฟสเดียวพอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ VAN หายังไงครับ VAB VAB ก็เท่ากับ VAN รูทสาม VAN นะครับ แล้วก็ชิปเฟส 30 องศา นะครับ VAN ก็คือ VAB นะครับ ไลน์ to ไลน์หารด้วยรูทสามแล้วก็ชิปเฟส 30 องศา นั่นเองนะครับ ตัวกำลังงานไฟฟ้านะครับ V คูณ I V คูณ I เวลาเราคำนวณค่ากำลังงานไฟฟ้านะครับ ถ้า I กับ V มันมันแหลกกัน มันมีชิฟเฟตกันนะครับ มันจะมีกำลังงานอยู่ออยู่ 3 ตัว คือ VA วัตแล้วก็วายังจำได้ใช่ไหมครับ VA วัตวานะครับสิ่งที่เกี่ยวข้อง งั้นถ้าเกิดมีแรงดัน กราฟสีเขียว มีกระแสเป็นกราฟสีน้ำเงินนะครับ ถ้าจับ V กับ I คูณกันนะครับ มันก็จะเป็นสมการที่วุ่นวายมากเลย ถ้าเราคำนวณด้วยสัญญาณที่เป็นรูปสายเวฟ เป็นรูปคลื่นสายนะครับ งั้นออกมาเนี่ย มันก็จะเป็นสมการที่ติด สายติดคอสอยู่นะครับ ถ้าเราเอามาพลอตนะครับมันจะเป็นลูกคลื่นแปลกๆนะครับซีกซีกที่เอามาใช้ได้ไอตัวสัญญาณเนี่ยมันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 2 ส่วนส่วนที่1นนะครับคือสีน้ำเงิน สีน้ำเงินเนี่ยเรียกว่ากำลังงานจริง ส่วนสีเขียวนะครับ ที่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยสีเขียวเนี่ยคือกำลังงานเรียบทีบนะครับวาอันนี้คือวัตต์ P คือวัตต์ Q คือวานะครับ สองอันบวกกัน เนี่ย ถ้าเอาสีแดงกับสีสีสีแดงกับไอสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับ เขียวกับน้ำเงินรวมกันเนี่ย มัน จะเป็นสีแดง สีแดงก็คือมีส่วนที่อยู่บนกราฟ แล้วก็มีอยู่ใต้กราฟ ด้วย อยู่บนกราฟ แล้วอยู่ใต้กราฟด้วย เห็นไหมครับ งั้นกำลังงานมันจะมี 2 ส่วน แต่ถ้าเราคำนวณแบบเฟเซอร์นะครับคำนวณแบบเฟเซอร์ อันนี้คือดูทางรูปสัญญาณนะครับ แต่ในทางปฏิบัติเราไม่คำนวณอย่างนั้นนะครับ เราคำนวณง่าย ๆคืออะไรครับคำนวณแบบเฟเซอร์แบบนี้ก็คือมี P มี Q มี S จำได้ใช่ไหมครับ มี P Q S S ก็คือ V คูณ I นะครับ หรือ P กำลังสองบวก Q กำลังสองถอดลากก็คือ S ได้เหมือนกันนะครับ ค่ามุมของเซต้าตัวนี้นะครับก็คือมุม cos ค่ามุม cos ของมุมเซต้านะครับ cos ของมุมเซต้านี้เราเรียกว่าค่า power factor power factor ก็คือ P ส่วน S นั่นเองนะครับ กิโลวัตต์ต่ออวัตต์ต่อ VA วัตต์ต่อ VA ก็คือ power factor นะครับ โอเคงั้นเอสตัวนี้ก็คือ v คูณ i v คูณ i p ก็คือ s คูณกับ power factor นะครับ แล้วก็คำนวณลักษณะทำนองนี้นะครับในเรื่องนี้น่าจะเรียนใน 351 หรือไม่ก็วงจร 2 ใช่ไหมครับ ถ้าพอมีโอกาสลองลองทวนทวนดูเล่นได้นะครับ หลักการคำนวณระบบไฟฟ้า 3เฟสนะครับ พิกัดแรงดัน พิกัดแรงดันในระบบไฟฟ้านะครับ อย่างเช่นหม้อแปลง เดินไปดูที่หม้อแปลงแล้วหม้อแปลงเขียนว่า 22 kV เนี่ย 22 kV เนี่ยหมายถึงลายทูลายโอเคไหมครับ 22 kV หมายถึงลายทูลายนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยหม้อแปลงลูกหนึ่งนะครับ มีพิกัด 1,000 kVA นะครับ 24เอ่อ24 กิโลโวลต์ทับ416 โวลต์นะครับ ก็จะว่าเป็นหม้อแปลงรุ่นนี้ก็คือใช้กับระบบกฟนกับไฟฟ้านครหลวงนะครับ คำว่า 1,000 kVA เนี่ย พิกัดกำลังงานหมายถึงกำลังงานรวมทั้ง 3 เฟส 1,000 kVA หมายถึงกำลังงานรวมทั้ง 3 เฟส สมมติว่าเราหยิบอุปกรณ์มาตัวหนึ่งนะครับ อุปกรณ์มาตัวหนึ่ง ในทางไฟฟ้ากำลังเนี่ย กำลังงานของมันกำลังงานที่เนมเพจคือกำลังงานทั้งตัว แรงดันของมันคือแรงดันลายทูลายเข้าไหมครับ ในเมื่อแรงดันของมันเป็นแรงดันลายทูลายกำลังงานคือกำลังงาน 3 เฟส นะครับ เราคำนวณกระแส เราก็เลยใช้สมการที่ใช้ในการคำนวณกระแสนะครับ ื่องจากตัวนี้นะครับสมมติหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันเนี่ยเป็น s เท่ากับหนึ่งพันนะครับสมมุติว่าที่นี่หม้อแปลงลูกนี้ใช้กับแรงดัน 24k ผมอยากรู้ว่า กระแสทางด้านแรงสูง แรงดันสูงจะเป็นเท่าไหร่นะครับงั้น V เนี่ยแรงดันเป็น 24 กิโลโวลต์นะครับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ ถามว่ากระแสจะคำนวณยังไงนะครับงั้นจากสมการนะครับ S จะเท่ากับ v คูณ i ใช่ไหมครับ v คูณ i นั่นคือ s ที่ถ้าเราคำนวณต่อเฟส v ก็ต้องเป็น v ลน์ไปนิวทัลใช่ไหมครับเราก็จะคำนวณกระแสได้ละแต่ s ที่เรามีคือ 3เฟสใช่ไหมครับถ้าตรงนี้ s เป็น3เฟส s สามเฟสนะครับ ก็เท่ากับสามเท่านะครับ ของแรงดันลายไปนิวทรัลคูณ i ใช่ไหมครับถูกภาพใช่ไหมฮะเอาสามคูณทั้งสองข้างนั้นตรงนี้คืออะไรสามคูณกับแรงดันใช้ลายทูลายส่วนด้วยรูทสามมาคำนวณนะครับ มันก็เลยกลายเป็นรูทสาม v คูณ i นะครับเราก็สามารถคำนวณได้แล้วนะครับ อย่างเช่นกรณีนี้ หนึ่งพันเท่ากับรูทสามคูณสองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกตัวนะครับ คูณไอนะครับแล้วก็คำนวณกระแสที่ของหม้อแปลงกระแสพิกัดของหม้อแปลงได้นะครับถูกครับงั้นเราจะใช้ f เท่ากับรูทสาม v คูณนเป็นสูตร universal ได้ ถูกไหมโดยที่เอสคือพิกัดของอุปกรณ์นะครับ แรงดันคือแรงดัน 3 เฟส s เท่ากับรูทสาม vi นะครับถ้าไม่ได้พูดเป็นอย่างอื่นนะครับ s หมายถึง s ทั้ง 3เฟสเลยกำลังงานทั้ง 3เฟสเลย v หมายถึงแรงดันลายทูลายเสมอใช้ลายทูลายอย่างเดียวนะครับ ยกเว้นบอกเป็นอย่างอื่นนะครับนั้นสมการรูทสาม vi เนี่ยเป็นสมการที่ใช้ทั่วไป ไม่ว่าเจออุปกรณ์ 3เฟสตัวไหนเนี่ยเราก็ใช้สมการนี้ได้เลยนะครับ เห็นรูทสามเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ 1.7กว่ากว่านะครับ ลืมรูทสามเป็นไงครับ คำนวณผิดไป 70%นะครับ จริงไหมคำนวณผิดไปหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเลยนะครับ กระแสอาจจะเยอะเกินไป หรือกระแสจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ระวัง แล้วเราก็คำนวณได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นกรณีหม้อแปลงนะครับ กระแสพิกัดนะครับ เอา kV เอา F ส่วนด้วยรูทสามคูณ V เห็นไหมครับ KVA คูณพันถ้ามอเตอร์ก็มี power factor มาเกี่ยวข้องนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวก็เอกสารวันนี้ยังไม่มีไม่ไรนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาโหลดไปทำความเข้าใจอีกทีก็ได้นะครับอันนี้จริงๆแล้วผมจะเทสมี pre test นะ แต่ก็ยังกลัวเหนื่อยอยู่นะ ก็สิบโมงครึ่งนะครับ ผมปอชไว้ก่อน